วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่ 5.3 นะครับตอนนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับซึ่งมีหัวข้อย่อยด้วยกัน 2 หัวข้อนะครับหัวข้อที่ 1 คือเรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน และในหัวข้อที่2ครับเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนครับ มาสู่เรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับในเรื่องของการออกแบบ การเรียนการสอนนั้นถือว่าเป็นกระบวนการอย่างมีระบบนะครับในการวางแผนนะครับที่จะให้เกิดการเรียนการสอนนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนการพัฒนาระบบนะครับก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับ การพัฒนาระบบการการสอนเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอาแผนนั้นไปดำเนินการนะครับทั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับการออกแบบและก็พัฒนาระบบการเรียนการสอนนะครับจะต้องยึดหลักการเรียนนะครับแล้วก็สภาพการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยครับ โดยมีหลักการพื้นฐานนะครับของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับที่บอกวิธีการของระบบนะครับที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบนะครับเป็นห่วงโซ่วงจรนะครับที่มีข้อมูลย้อนกลับ แล้วก็เป็นการประเมินในทุก ๆขั้นตอนเลยทีเดียว และมีลักษณะเป็นการวางแนวทางเอาไว้ล่วงหน้านะครับในเรื่องของรูปแบบ การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน มาดูกันที่เรื่องของความหมายของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนครับ ในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นเนี่ยได้มีผู้ให้นิยามเอาไว้นะครับว่าเป็นทั้งกระบวนการนะครับอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เพราะว่าได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับ วิเคราะห์เนื้อหาความรู้นะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การสอนนะครับ สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ครับ ซึ่งในส่วนของกลยุทธ์การสอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่การเรียนการสอนแบบบรรยายนะครับไปจนถึงการเรียนการสอนแบบเอกตบุคคล และรวมไปถึงการเรียนการสอนผ่านวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยครับ ส่วนในนิยามที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนที่เป็นองค์ความรู้นั้นนะครับก็คือ การมีความหลากหลาย และก็ยืดหยุ่นในระบบนะครับมีการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ และก็ทฤษฎีการประเมินเข้ามาประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังมีการใช้เทคนิค เทคโนโลยีต่างๆ นะครับ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็มีประสิทธิผลและคุ้มทุนครับ การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้ให้นิยามเอาไว้มากมายหลากหลายนะครับแต่ก็คงมีความหมายที่เป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับเช่นว่าการออกแบบและพัฒนาการสอนนั้นก็จะหมายถึงศาสตร์ในการสร้างรายละเอียดนะครับในการพัฒนาการประเมินนะครับแล้วก็การบำรุงรักษาไว้ ซึ่งสภาพการนะครับที่อำนวยความสะดวกสบายต่อการเรียนรู้นะครับ ทั้งในด้านของความรู้ที่เป็นหน่วยใหญ่แล้วก็เป็นหน่วยย่อย โดยจะมีความหมายครอบคลุมไปถึงการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนเข้าไปอยู่ด้วยนะครับและมักจะใช้คำย่อว่า ISD หรือว่า Instructional System Design มาดูกันที่เรื่องของวัตถุประสงค์ของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนบ้างนะครับ ในการสอนนั้นนะครับ เราใช้คำว่า instruction นะครับ ซึ่งแตกต่างไปจากการสอนที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า teaching นะครับ เนื่องจากว่า instruction นั้นนะครับ มีความหมายถึงเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยครูนะครับ เป็นผู้จัดให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น เช่น อาจจะมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์นะครับ ใช้รูปภาพ ใช้โทรทัศน์ รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการจัดการเรียนการสอน แต่ว่าทิชชิ่งนั้นนะครับมีความหมายเพียงแค่เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของการสอนเท่านั้นนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ instruction เท่านั้นเองครับ ดังนั้นแล้วนะครับเรื่องของ instruction นะครับ จึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับ แล้วก็เป็นที่มาของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ครับ 1. นะครับ เป็นการช่วยให้แต่ละบุคคลนั้นได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้คนเดียว เรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก หรือว่าเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ 2. นะครับมีการออกแบบเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่ให้เกิดการเรียนการสอนได้ในทันทีทันใด 3. เป็นการออกแบบอย่างเป็นระบบนะครับทำให้มีผลต่อการพัฒนาบุคคลได้เป็นอย่างดี 4. มีการใช้วิธีระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง และข้อ5ครับการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ว่าบุคคลนั้นเรียนรู้ได้อย่างไร โดยสรุปนะครับ การออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับหลักการเรียนรู้ของบุคคลนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นครับ ทีนี้เรามาดูที่เรื่องของประโยชน์ของการออกแบบและพัฒนาการระบบการสอนบ้างนะครับ ในเรื่องของประโยชน์ ที่เห็นได้ชัดนะครับ เราก็อาจจะยกเอาข้อมูลของเคสลี่นะครับ ซึ่งเขียนไว้เมื่อปี 1984นะครับ มาเป็นแนวทางนะครับ โดยที่เคสลี่นะครับ ได้กล่าวเอาไว้ถึงประโยชน์ของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนหรือว่า ISD เนี่ยนะครับ ไว้ในด้านของประโยชน์ต่อการฝึกอบรมนะครับ แต่ถ้าเราจะมองให้กว้างแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นเนี่ยนะครับ มีประโยชน์ทั้งต่อการเรียนการสอน แล้วก็ต่อการฝึกอบรมนะครับ ดังที่จะนำเรียนให้ ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนี้ครับ ประโยชน์ข้อที่1นนะครับก็จะทำให้การเรียนการสอนหรือว่าการฝึกอบรมนั้นเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะครับระหว่างความต้องการของผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมนะครับกับงานที่เขาปฏิบัติอยู่ หรือว่างานที่เขาจะทำในอนาคตด้วย 2. ครับทำให้เป็นการลดเวลาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในการฝึกอบรมหรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยทำให้ผู้เรียนหรือว่าผู้ฝึกอบรมเนี่ยได้รับสารสนเทศที่เหมาะสม แล้วก็เกิดประโยชน์ 3ครับทำให้เกิดความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับระหว่างช่วงเวลานะครับในการเรียนการสอนหรือว่าการฝึกอบรมที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนระหว่างผู้สอนนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องได้เช่นกัน ประโยชน์ในข้อที่4ครับทำให้การเรียนการสอนนั้นหรือว่าการฝึกอบรมเนี่ยนะครับมีความเป็นไปเป็นมาตรงกับความสามารถพื้นฐานนะครับแล้วก็ระดับ นะครับที่แตกต่างกันของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับเพราะว่าได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้เบื้องต้นแล้ว ประโยชน์ข้อที่ 5 ครับทำให้เป็นการส่งเสริมความมั่นใจ ความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ความพึงพอใจตลอดจนขวัญกำลังใจกให้ต่อตัวผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนรวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยครับ มาถึงหัวข้อย่อยที่2นะครับเรื่องของขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับ ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนอย่างเป็นระบบนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้ที่ออกแบบเอาไว้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีรูปแบบแล้วก็ขั้นตอนที่ไม่เท่ากันนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่บนขอบเขตนะครับของขั้นตอนหลักการทั้งสิ้น กระบวนการที่เป็นขั้นตอนต่างๆนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการมีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนะครับที่จะต้องเป็นระยะต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละระยะเนี่ยนะครับหรือว่าแต่ละขั้นตอนนั้นก็จะมีผลลัพธ์ แล้วก็จะมีการส่งทอดต่อไปยังขั้นตอนต่อๆไป ดังนั้นแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้าย ในทุกขั้นตอนก็จะมีการประเมินผลเกิดขึ้นนะครับ เรียกว่าการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง เพื่อที่จะนำผลนั้นไปปรับปรุงในขั้นต่อๆไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่านักออกแบบจะออกแบบขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนไว้อย่างไรนะครับ รูปแบบการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นนะครับก็จะรวมอยู่ในขั้นตอนหลักๆนะครับได้ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ analysis ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบหรือว่า design ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนาหรือว่า development หรือว่า production และขั้นที่ 4 ขั้นการนำไปทดลองใช้ หรือว่า implementation และขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผลหรือการควบคุม ใช้ภาษาอังกฤษว่า evaluation or control โดยขั้นตอนที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทั้ง 5 ขั้นนะครับก็มีผู้กล่าวไว้โดยซิลนะครับเมื่อปี 1990 นะครับโดยใช้ชื่อขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ว่าเป็น generic ID model นะครับโดยกล่าวไว้แต่ละขั้นดังนี้ครับ ขั้นตอนที่1นะครับเรียกว่าขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้นกระบวนการในการค้นหาว่าสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง และจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง มาถึงขั้นที่2นะครับขั้นของการออกแบบนะครับขั้นของการออกแบบก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่จะให้รายละเอียดลงไปว่า ในแต่ละขั้นตอนที่จะเกิดการเรียนรู้นั้น จะกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายเราไปอย่างไรบ้าง มาถึงขั้นที่ 3 ครับ ขั้นที่เรียกว่าขั้นการพัฒนานะครับในส่วนของขั้นการพัฒนานั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของที่ขั้นของการดำเนินการที่จะกำหนดลงไปว่านะครับจะมีการใช้สิ่งใดลงไปบ้าง ในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มาถึงขั้นที่ 4 ครับขั้นการนำไปใช้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นของการนำเอาวิธีการที่ได้ออกแบบเอาไว้แล้วนะครับหรือว่าได้พัฒนามาแล้วเนี่ยนะครับนำไปทดลองใช้จัดทำนะครับในบริบทของสภาพความเป็นจริงนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อทดลองดูว่าการเรียนรู้นั้นเกิดผลมากน้อยเพียงใด มาถึงขั้นสุดท้ายครับขั้นตอนของการประเมินผล นะครับซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการในการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจนะครับ ว่าระบบที่ได้ออกแบบมานั้นนะครับมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดที่จะนำไปใช้ในการสอนนะครับหรือว่าการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้น